ที่นี่ ที่ไหนคะว้าร้อนค่ะร้อนมากเลยอคะ่ะวันนี้น้ำเหนือวันนี้มาหาปอเลยลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ วันนี้มาเที่ยวที่นี่ค่ะ มามาดูยักษ์เขียวนะคะ นั่นเลย ไปนั่งนู้นเลย ว้าว ยักษ์เหนียวยักษ์สีเขียวอยู่โน่นไงยักษ์สีเขียวเนี่ยรอพ่อด้วยไปไปทางนี้สินี่ไปดูยักษ์หน่อยใ่าไม่มีปลาหรอกมีร้านอาหารวอืมร้านอาหาร ยักสีเขียวว้าวใหญ่มากที่นี่ที่ไหนครับ ว้าว ยักษ์สีเขียวเลยนะ วันนี้น้ำเหนือพา เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะ มาดูยักษ์สีเขียวนะคะ ว้าวตัวใหญ่มากเลยเยกสีเขียวเนื่อจะไปขึ้นโอ้ยอันนี้มันเท้ามันกันลูกเล็บมันใหญ่มากเลยอันเล็บเท้ามันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเท้าใหญ่โอ้ใหญ่มากเลยสีเขียวโอ้ยตัวใหญ่มากเลยโอ้ยมือเนี่ยร้อนร้อนอาทิตย์ร้อนนะครับ ว้าวมันยักษ์เลยเนี่ย มันเหรอตูดไม่ไหนตูดโอ้นั่งตรงนี้กันหรอ่าเขาว่ามนเป็นไรนี่ตรงนี้ดินขึ้นกมันเปนอะ กินพวกนี้ใช่ไหมลูกค่อยลงไปโอ้ยดินอีกแล้วว้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกสีชาว้าวสีชา ดีนั่งไหมอ้าว ที่นั่งด้วย นั่งสบายเลยใช่ไหมนั่งสบายเลย ว้าวมองออกไปข้างนอกนี่ค่ะไปซื้อขนมกันนะคะกลับดีๆ นะคะ๋ยวไปซื้อน้ำแข็งใส่อืมของแม่มาซื้อน้ำแข็งใส่ น้ำแข็งใส เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนอ๋อ มีเหลือด้วย มีน้ำเดี๋ยวตก อะไรไหมคะรถ้าต้องการทานอาหารอีสานนะครับปีไก่ทอดข้าวเหนียวราดน้ำตกคอหมูย่างนะครับเปรี้ยวหวานน้ำเนี่ย ร้อนค่ะ ร้อนมากเลยอ่ะ พ่อมือหนูชื่อมค่ะ กินน้อย กินอะไรคะน้ำแดงอะไรอ่ะหกสิบบาท เอ้ยมือกับม้ด้วยห้าสิบบาท ว้าว สนุกไหมครับ อันนี้ครับอันนี้ดูโอ้ดีกลัวเอออยู่แล้วอยู่แล้ว อยู่แล้วพอถ่ายรูปไปนะ นี่ไม่กลัว ไม่กลัวไม่กลัวเออ นี่ป่าเลยอ่ะ ไม่ป่า เออ ไม่ได้นะห้ามลงไปนะ ตกน้ำปูมาว้าวน้ำปูมาเลย ที่กลัวไหม ไม่กลัวเนาะไป ไปหาแม่ก่อนนะไปไหมครับ ครับผมไหม